สิบเก้าแต้มไหวเหรอขึ้นแดง ไหวสิกดเลยแล้วกัน ก็สวัสดีทุกคนนะก็วันนี้เหลืออยู่สิบเก้าแต้มนะที่จะขึ้นแดงตอนแรกคือตอนแรกอะผมกำลังจะนั่งเล่นไฟเอ็มไปกดหน่อยไปทุกคนสิบเก้าแต้มกดเลยแล้วกัน เดี๋ยวเจอกันในเกมครับ เฮ้ยทุกคนว่าผมเก็บพาร์ทมาดีกว่าวะตอนนี้เล่นเป็นพาร์ทมาแล้วกันเก็บตังพาร์ทมาเลยไปให้ทุกคนมุ่งสุ่มเจอตัวนี้ละ นี่กันมันช่วยฝ่ายของสุดไอ้คนเจอคนนี้รอดนึงนะมาเจอเขาอีกเฉยไปแล้วมั้งส่วนเจอเขาสองรอบติดอ่ะจะไปได้รางวัลตอนไหนนี่นะคิวเดส สังหารคือยากลองเสียแล้วกันหลายคนถามนะผมเล่นในคอมผมจำกลุ่มไง คือเล่นไปเรื่อยตอนแรกก็เปิดช่วยดูอยู่นะ คอนี้ผมก็จำได้เองครับแล้วก็เสริมการกดเมาส์เร็วนะครับ จกล้องจับเขามาณว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะผมชอบสกปรกสองมากกว่า งเคยบ่นในสตรีมอยู่นะว่าผมบพูดจสิยงอะไรเนี่ยึดกะจะต้องผมจะจ้างสิบกล่องอ่ะ那龙腿的话，反正。 งินไปก็ตอนนี้แน่ไหนเก่งที่ช่าเกมแล้กันรู้สึกเหมือนตอนนี้จะตึงๆว่ะนี่ความรู้สึกนะ นะครับน่นจะล่าผมแล้วล่ะนี่ก็น่าจะที่ผมถ่ายเราเปิดเปิดไปเถอะทุกคนระบายก็สวยนะไอดีเนี่ยลดหล่น ทำของยาวๆกันหนึ่งไอ้ปืนมันโคตรรัวเลยแล้วก็ไอ้คิปเชอร์นี่ปืนนี่มันรัวจริงเคยแนะนำจะเล่นตัวนี้แนะนำเอาพาโลมามานะเด่นอีกคิปเชอร์กับไอ้ลูน่า อกมาเหอะถ้าคุณไม่อยากแบบคุณอยากต่อยยาวๆนะแนะนำมันแนะนำให้ทำแบบนั้นก็อีนี้มันโคตรรัวเลย อันนี้คนจริงสงครามของนะครับก็รตอนนี้เป็นเองนะทุกคน เราเร็วเราก็รีบมูฟบ่อยครับเพราะว่ามาไงก็คือผมปรับดีไอไม่บาลานซ์กับผมปรับดีไอไม่บาลานซ์กับ ในตัวเกมอ่ะ ับตัวนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนคนรถพวกมา untuk kau kau tuya. Hmm. ที่อยากจะเปิดไอ้มันก็เปิดนะก็ไม่ได้ว่าอะไรอ้ตรานั่นนะถึงเราจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ผมบวกเต็มแล้วล่ะเหรียญมีคนเก้าขออนุญาตซื้อเปิดตรา้วยกันเปิดตราเลยแล้ว 뭐가 나온 거야? 내가 수은 오사가 Phải được rồi Con hài Con hài tiếp liền chỉ lửa này mình con hò lửa đấy con có một cái tận hai đâu tận nè quyên chân đừng làm nè สามตัวเอาตามตรงนั้นผมก็ไม่ได้เล่นความเก่งอะไรนะครับ kami lagi ah, iya. Mari. Jadi, kan apa สิบห้าคิวถ้างั้นถ้ามีโดนเปิดโดนเลย ไม่ทำก็ุนอ่ะมัไง ครับทุกคนัวยากละขึ้นแดงครับผมนี่โรอีกซีซั่นที่สองสองแดงครับบวกสามสิบเจ็ดสองโคงบวกเต็มทำไมสองโคงเต็มวะแดงครั้งที่สิบครับผมสิบเจ็ดคิวนะครับสามพันดาเมจ มานมาดีเกันยดมาดีกว่าจัดมาบันดูแล้วขอรพระเจ้นะตอนนี้ตัวแดงนะครับพี่ลูกอุีสกครับทุกคนนี่ครับแดงๆซีซั่นที่สามสิบสองสีสคันอขอบที่เผมมคร โอ้เป็นคนไฟแดงนะนี่ครับสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดอ่าเริ่มดันตั้งแต่ซีซั่นยี่สิบแปดนะเด็กเนี่ยโอ้ผมไม่ได้เล่นซีซั่นยี่สิบแปดอะ อันที่ทำสองก็ฮิโรอีกครับนัมเ้อสองหนึ่งแปดเนี่ยสามสิบสองฮิโรอีกนะครับ นี่ครับก็คือฮิโรอีกเรียบร้อย ที่ผมก็ตอนนี้จะแดงนะครับ ก็ปิดไฟมันก็ลืมดันอ่ะ ชีวิ่ผมเล่นด้วยจังเท่าไหร่ละ ไปทำไมเป็นลดลงเรื่อยๆวะก็ต่อทีนี้ก็จดทะเบียนเท่านี้ กันแต้มขึ้นแดง19แต้มฝาทุกคน Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som.